1.2การใช้สูตรคำนวณที่อยู่ต่างเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก ในบทที่แล้วเรารู้พื้นฐานการใช้สูตรวิธีการหาบวก ลบ คูณและหาร ในบทนี้เราจะทำการหาค่าโดยเอาค่าสูตรต่าง ๆ จากค่าเซลล์ในต่างเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กเมามาคำนวณพร้อมกันค่ะ ในคลิปนี้เราจะพูดถึงสูตรคำนวณที่อยู่ต่างเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กค่ะ รูปแบบการเขียนสูตรคำนวณใน Excel สามารถเรียกใช้ได้ทั้งจากเวิร์กชีตเดียวกัน หรือต่างเวิร์กชีตหรือต่างเวิร์กบุ๊กลักษณะของที่อยู่ต่างเวิร์กชีตเช่น ชีต1และชีต3อยู่ต่างเวิร์กชีตกัน ลักษณะของที่อยู่ต่างเวิร์กบุ๊กเช่น สมุดงาน 1 และสมุดงาน 2 อยู่ต่างเวิร์กบุ๊กกัน การใช้สูตรคำนวณที่อยู่ต่างเวิร์กชีตทำได้โดย ขั้นที่ 1 ใส่เครื่องหมายเท่ากับ ขั้นที่ 2 ใส่ชื่อที่อยู่ของเวิร์กชีตที่ต้องการเรียกใช้ ขั้นที่ 3 ใส่เครื่องหมายตกใจ ขั้นที่ 4 ใส่ชื่อช่องเซลล์ที่ต้องการค่ะ ตัวอย่างเช่น ต้องการเรียกเรียกชื่อลูกค้าจากชีตที่1 ให้มาแสดงข้อมูลในชีตที่ 2 ดังภาพ เราสามารถทำได้โดยการพิมพ์ เท่ากับชีต1ตกใจ A 2ตัวอย่างที่ 2 ถ้าต้องการหาผลบวกของยอดสั่งซื้อกับค่าจัดส่ง ให้แสดงในช่องผลรวมเป็นเงิน ดังภาพด้านซ้าย เป็นสมุดงาน 1 ชี้ที่ 1 และภาพด้านขวา เป็นสมุดงาน 1 ชี้ที่ 2 เราต้องการยอดสั่งซื้อ 200 ที่อยู่ในช่อง B2 ให้มาบวกกับช่อง ค่าจัดส่ง B2 ในชีทที่ 2 และแสดงผลลัพธ์อยู่ในช่อง C2 ค่ะ วิธีการเขียนสูตรทำได้ดังนี้ ขั้นที่ 1 ใส่เครื่องหมายเท่ากับ ขั้นที่ 2 ใส่ชื่อที่อยู่ของเวิร์กชีตคือ ชีต1ขั้นที่ 3 ใส่เครื่องหมายตกใจ ขั้นที่ 4 ใส่ชื่อช่องเซลล์ของยอดสั่งซื้อคือ B2 ขั้นที่ 5 ใส่เครื่องหมายบวก ขั้นที่ 6 ใส่ชื่อช่องเซลล์ของค่าจัดส่งคือ B2 แล้วกด Enter เราจะได้ผลลัพธ์ดังภาพค่ะ เป็นค่าเงินรวมคือ 225 บาท การใช้สูตรคำนวณที่อยู่ต่างเวิร์กบุ๊ก วิธีการทำได้เหมือนกับการทำงานของ Worksheet โดยการใส่ชื่อ Workbook ชื่อ Worksheet เครื่องหมายตกใจและชื่อช่องเซลล์ค่ะ ตัวอย่างเช่น สมุดงาน 1.xlsx ยอดขาย และ B3 โดยที่สมุดงาน 1.xlsx คือชื่อของ Workbook ยอดขายคือชื่อ Worksheet B3 คือชื่อช่องเซลล์ ครื่องหมายดอลลาร์ไซน์ทั้งสองอันนั้นเอาไว้ใช้ตอกตำแหน่งของแถวและคอลัมน์ไม่ให้เคลื่อนค่ะ ตัวอย่างถ้าต้องการดึงข้อมูลจำนวนสั่งซื้อจากเวิร์กบุ๊กสมุดงานหนึ่งในเวิร์กชีตยอดขายให้มาแสดงข้อมูลในเวิร์กบุ๊กของสมุดงาน 2 ในเวิร์กชีตที่ 1 วิธีการทำได้โดยการพิมพ์เท่ากับสมุดงาน1จุด xlsx ยอดขายตกใจ แล้วก็ c2 ค่ะ แต่วิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือ เราสามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับและเอาเมาส์ไปคลิกตามช่องเซลล์ หรือ workbook worksheet ที่ต้องการได้ทันที โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ค่ะ มาฝึกปฏิบัติการใช้สูตรคำนวณที่อยู่ต่างเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กกันนะคะ ทดลองสร้างเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กดังนี้ค่ะ 1. สมุดงาน 1 ประกอบไปด้วยเวิร์กชีตของสินค้า ดังภาพ สมุดงาน 1 ประกอบไปด้วยของเวิร์กชีตยอดขาย ดังภาพ และ สมุดงาน 2 ประกอบไปด้วยเวิร์กชีตของ นาย ดีใจดังภาพค่ะ เริ่มจากเวิร์กชีตยอดขาย หาผลรวมของการซื้อสบู่ในช่องเซลล์ B6 โดยใส่เครื่องหมาย เท่ากับเลือกคลิกที่ B3 บวก B4 บวก B5 แล้วกด Enter เราจะได้ผลรวมของคนที่ซื้อสบู่ออกมาค่ะ ทำการคัดลอกสูตรไปทางขวา แล้วปล่อยจะได้ผลรวมของคนที่ซื้อ แชมพูและครีมนวดออกมา มาที่เวิร์กชีตสินค้า จะทำการหาราคาต้นทุนทั้งหมดกำไร ราคาขายและสินค้าคงเหลือ ของสบู่แชมพูและครีมนวด ขั้นที่ 1 เราจะหาราคาต้นทุนทั้งหมดของสบู่โดยใช้เครื่องหมาย เท่ากับ เลือก ราคาสินค้าต้นทุนในช่อง B2 คูณกับจำนวนสินค้าในสต็อก คือช่อง C2 แล้วกด Enter จะได้ราคาต้นทุนทั้งหมดของสบู่ออกมา ทำการคัดลอกสูตรลงไปด้านล่าง จะได้ราคาต้นทุนของแชมพูและครีมนวดออกมาค่ะ การหากำไรของสบู่เราจะคิดเป็น 20%ของราคาต้นทุนทั้งหมด ทำได้โดยการใช้เครื่องหมาย เท่ากับ เลือกที่ช่อง d สองคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกด้วยช่อง d สองคือราคาต้นทุนทั้งหมดแล้วกด enter จะเป็นส่วนของกำไรของสบู่และทำการคัดลอกสูตรค่ะ ราคาขายได้จากเอากำไรไปหารกับจำนวนสินค้าในสต็อก เป็นราคาต่อชิ้น ทำได้โดยการใช้เครื่องหมายเท่ากับเลือกช่อง e 2 หารด้วย c 2และกด enter เราจะได้ราคาขายของสบู่ต่อก้อนเท่ากับ 54 บาทแล้วก็คัดลอกสูตรค่ะ สินค้าคงเหลือ คือการเรียกชื่อของช่องเซลล์ที่อยู่ต่างเวิร์กชีตกัน เอามารบกับเวิร์กชีตใน สินค้าทำได้โดยการใช้เครื่องหมายเท่ากับ เลือกช่องเซลล์ C 2ลบด้วย worksheet ของยอดขายในช่องเซลล์ B 6แล้วกด enter เราก็จะได้ว่าสบู่มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 8 ชิ้นค่ะ แชมพูทำวิธีการเดียวกันก็คือใช้เครื่องหมายเท่ากับ เลือกช่องเซลล์ C 3ลบด้วยเวิร์กชีตของยอดขาย ช่องเซลล์ C 6แล้วกด Enter เราก็จะได้สินค้าคงเหลือของแชมพูเท่ากับ7ทำอีกรอบนะคะ ในส่วนของครีมนวด ใช้เครื่องหมายเท่ากับ เลือกเซลล์ C 4 ลบด้วย work sheet ของยอดขายในช่องเซลล์ D 6แล้วกด enter เราก็จะได้สินค้าคงเหลือของคิมนวดเท่ากับ 6 ค่ะ ถัดไปเราจะมาทำการลองเรียกข้อมูลจากต่าง worksheet แล้วก็ workbook ค่ะ เราจะทำการเรียกข้อมูลจำนวนการสั่งซื้อสบู่ของนายดีใจ มาหาราคาที่นายดีใจจะต้องจ่ายเงินค่ะ ขั้นที่ 1 จำนวนสั่งซื้อสบู่ของนายดีใจ ทำได้โดยการใส่เครื่องหมาย เท่ากับ ไปที่ workbook สมุดงานหนึ่งไปที่ ยอดขาย เป็นเวิร์กชีตและ ก็ ไปที่ช่องเซลล์ B3 ซึ่งเป็นจำนวนสบู่ที่นายดีใจสั่งซื้อ แล้วกด enter เราก็จะได้ว่า ข้อมูลที่นายดีใจสั่งซื้อสบู่ถูกดึงออกมาจากเวิร์กบุ๊กของสมุดงานหนึ่งในเวิร์กชีตของยอดขาย แล้วก็อยู่ในช่องเซลล์ B3 ค่ะ รวม เป็นการเอาจำนวนสินค้าที่ซื้อมา ไปคูณกับราคาขายเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเลือกช่องเซลล์ C2 คูณกับราคาขายจะอยู่ใน สมุดงาน 1. เวิร์กชีตของสินค้าราคาขายในช่องเซลล์ F2 ก็คือราคาขายสบู่ต่อก้อน หลังจากนั้นกด enter เราก็จะได้ว่า นายดีใจซื้อสบู่หนึ่งก้อน ในราคา 54 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดก็คือ เราเอาผลรวมของสินค้าที่สั่งซื้อมาบวกกับค่าจัดส่งนะคะ ทำได้โดยการใช้เครื่องหมาย เท่ากับ คลิกที่ช่อง D 2 บวกกับช่องเซลล์ B 4. แล้วกด enter จะได้ว่านายดีใจจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน 79 บาท เพื่อซื้อสบู่ 1 ก้อนค่ะ ในส่วนของ คลิปนี้เราจะจบเพียงเท่านี้ค่ะ เจอกันในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ